การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การพัฒนาการอ่านโดยใช้เว็บไซต์ สวัสดีค่ะ ในคลิปที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการอ่านและขั้นตอนการสอนการอ่านสำหรับบทเรียนในวันนี้ เราจะมาฝึกทักษะการอ่านผ่านเทคโนโลยีกันค่ะ และเทคโนโลยีประเภทแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเว็บไซต์ How you doing? My name is Gus. I'm a cop in this city. You know, summarizing is getting to the point fast. My wife has to do it for her English class. My son has to do it for his history class. And me as a cop, I hear people's stories all day long and then turn them into reports or are short and sweet, you know, summaries. Now, how did I get so good at it? I practice. I practice by summarizing stuff I know, like uh, movies and books. Now, take that movie, The Titanic. Now, that was a three-hour ordeal, but I nailed it in two sentences. Boy and girl meet on a big ship that hits an iceberg and sinks. Boy dies, girl lives to tell the story. Now see, when I went to summarize something, I just boil it down to the bare bones. Here's another one for you. I just read Cinderella to my little girl. I can summarize that fairy tale in one sentence. Poor working girl marries prince in spite of a wicked stepmother. See, no details allowed, just the main idea, that's it. And so to summarize, cop gives a pointer on how to summarize, but now has to get back to his beat. Take care. คลิปที่เพิ่งชมไปเป็นการสอนวิธีการสรุปความหรือ summarizing โดยตำรวจค่ะ มาจากเว็บไซต์ Tune into Learning Tune into Learning หรือ TV 411เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย Education Development Center หรือ EDC ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลประโยชน์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ TV 411 ใช้บทเรียนแบบมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียง และเผยแพร่ในสื่อหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา วิชาหลักในทีวี 411 ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน คำศัพท์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเงิน และบทเรียนที่เป็นภาษาสเปนสำหรับวันนี้ เราจะมาดูในส่วนของการเรียนการอ่านกันค่ะ บทเรียนอ่านในทีวี 411 แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อ เช่น การอ่านอย่างรวดเร็ว เพื่อข้อมูลเฉพาะ การอ่านฉลากยา การอ่านแผนภูมิและกราฟ การเดาศัพท์จากบริบท และการสรุปความ เราไปชมตัวอย่างบทเรียนสรุปความหรือ summarizing กันดีกว่าค่ะ หลังจากชมวิดีโอคลิปตอนต้นไปแล้ว เราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียน โดยเลือกที่คำว่า summarizing ในหน้าที่ 2 ของบทเรียน summarizing เป็นบทนำหรือ introduction ซึ่งจะมีการระบุจุดประสงค์ของบทเรียนคือ 1. ทบทวนพื้นฐานการสรุปความ 2. ระบุใจความสำคัญหรือ main idea และ 3. ใช้ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นรายการหรือ list นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จะได้ฝึก คือ การสรุปความ การระบุใจความสำคัญ การคาดเดาและการตีความ เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เรามาดูองค์ประกอบของหน้าจอกิจกรรมกันนะคะ ด้านซ้ายมือจะเป็นคำสั่ง หรือ directions ซึ่งจะมีเนื้อเรื่องบทอ่าน ทางด้านขวามีคำอธิบายว่า บทสรุปหรือ summary คืออะไร และมีคำสั่งให้ผู้เรียนอ่านเรื่อง และสรุปว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร แบบฝึกหัดการอ่านและเลือกคำตอบนี้จะมีทั้งหมด 8 ข้อ ไปลองทำแบบฝึกหัดกันดูค่ะ ผู้เรียนตอบถูกจะได้รับคำชมเชย แต่หากตอบผิดก็จะมีคำชี้แนะให้ผู้เรียนอ่าน เช่น ข้อสรุปต้องเป็นประเด็นที่สำคัญ แต่คำตอบนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ลองกลับไปดูประโยคแรกใหม่ หรือในอีกตัวเลือกหนึ่งก็มีข้อมูลขึ้นมาว่า ชาวไร่ทุกคนทราบว่าการเกษตรเป็นงานหนัก แต่เรื่องนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการทำไร่มากกว่า เมื่อผู้เรียนได้อ่านคำชี้แนะนี้แล้ว ก็สามารถกลับไปดูเนื้อเรื่องและเลือกคำตอบใหม่ ซึ่งการให้คำชี้แนะ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะว่าช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก กิจกรรมที่ 2 เป็นการเลือกคำตอบถูกผิดจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ข้อ และกิจกรรมที่ 3 เป็นการเลือกคำสำคัญ หรือ keywords ให้ไปเรียงตามลำดับเนื้อเรื่องอีก 3 ข้อค่ะ หลังจบแบบฝึกหัดจะเป็นสรุป หรือ wrap up ซึ่งบอกความสำคัญของทักษะที่ได้ฝึกไป และทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมที่แนะนำให้ผู้เรียนไปทำเพิ่มเติม เช่น อ่านสื่ออื่นๆ แล้วเขียนสรุป หรือชมภาพยนตร์ หรือรายการทีวี แล้วเขียนสรุป จากที่กล่าวไปตอนต้นทีวี411เหมาะกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาในระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการทบทวนทักษะการอ่าน รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านที่สำคัญ เนื่องจากว่าเว็บไซต์นี้ถูกออกแบบโดยนักการศึกษา โครงสร้างการเรียนรู้จึงเป็นไปตามหลักการสอนภาษา แต่สำหรับผู้เรียนในระดับต้นอาจต้องค้นหาเว็บไซต์อื่น ที่มีเนื้อหาและคำศัพท์ที่ง่ายกว่านี้ เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมเว็บไซต์หนึ่งค่ะ เว็บไซต์ที่พูดถึงก็คือ News in Levels ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับการฝึกอ่านในหลายระดับค่ะ News in Levels เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษ โดยแบ่งระดับความยากง่ายของภาษาออกเป็น3ระดับก็คือ Level 1 Level 2 และ Level 3 ทั้ง 3 ระดับจะแตกต่างกันที่ระดับความยาวของเนื้อเรื่อง และระดับความยากง่ายของคำศัพท์ โดย Level 3 เป็นเนื้อหาต้นฉบับจากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศพร้อมวิดีโอคลิปให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง ส่วน Level 1 และ Level 2 เป็นเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้มีความง่ายมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถทางภาษาของตัวเอง ทั้ง 3 ระดับมีการเน้นคำศัพท์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ให้ไว้ใต้เนื้อเรื่องค่ะ บทอ่าน Level 3เป็นเนื้อหาที่มีต้นฉบับจากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ ดังนั้น ศัพท์และสำนวนที่ปรากฏ เป็นสิ่งที่ใช้ในการรายงานข่าวจริง จะสังเกตได้ว่าคำศัพท์ที่ใช้จะยากทีเดียวค่ะ ในเลเวล 3 ยังมีวิดีโอคลิปการรายงานข่าวให้ผู้เรียนฝึกฟังอีกด้วย More used to asking people to say "ah" removed a colossal troubling tooth from this very grateful giant. And what became apparent was that this tooth was in the wrong position and not moving forward and dropping out as, it's, as it should. So what we think had happened is it, it had rotated forwards like this and this front portion of the roots are starting to resorb and it was quite infected around here as well. As for the procedure, well, if you think your dentist drills are scary, check out this guy's. The easily squeamish should look away now. I mean, the whole procedure took about two hours. That included removing this tooth, doing a little bit of work on the tooth below to flatten the coronal surface of that, um, and then to recover her. Don't worry though, Luca was fast asleep throughout the entire process. And the result? Well, how do we all feel after a trip to the dentist? Happy, hungry, and hopeful that it'll be a long while before she sees that drill again. หากเราอ่านเนื้อหาในเลเวล3ไม่เข้าใจ 3 แต่จะได้รับการปรับให้มีระดับความง่ายมากขึ้น ในเลเวลนี้ก็มีคลิปวิดีโอให้ชม แต่จะเป็นเพียงเสียงเจ้าของภาษาอ่านเนื้อเรื่อง โดยใช้ความเร็วช้ากว่าปกติ และไม่มีภาพเคลื่อนไหวเหมือนในเลเวล3ค่ะ หากเลเวล2ก็ยังยากเกินไป ก็คงต้องเลือกอ่านเลเวล1ที่มีระดับความง่ายของเนื้อหามากขึ้นไปอีก การที่ทางเว็บไซต์จัดเตรียมเนื้อหาไว้ 3 ระดับ ก็เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถทางภาษาของตนเอง อย่างที่เห็นในตัวอย่างทั้ง 3 ระดับจะมีการเน้นคำศัพท์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ให้ไว้ใต้เนื้อเรื่อง A แล้ว News in Level มีแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจในการอ่านหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีค่ะ จุดประสงค์ของ News in Levels ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านและเรียนรู้คำศัพท์ จึงไม่มีการถามคำถามวัดความเข้าใจ กิจกรรมหลังการอ่านที่เว็บไซต์นี้มีให้ก็คือ การตอบคำถามเพื่อแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าวนั้นๆในช่องคอมเมนต์ค่ะ โดยสรุปแล้ว แต่ละเว็บไซต์ถูกออกแบบมา โดยมีวัตถุประสงค์ต่างกัน และมีกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายที่ต่างกันด้วย ก็เป็นวิจารณญาณของผู้เรียน ที่จะเลือกเรียนในเว็บไซต์ที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของตนเอง พบกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีค่ะ